ถึงเราพันห้านะฮะโอ้โหเอาไงดีอะโอหร้อนแล้วนะ ขอสามหมื่นเลยว่ะ ขอสามหมื่นบ้างนะฮะ เออ ได้มาสิบหมุนนะฮะส่วนนี้ของ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 ก็วันนี้มาทำตามคำสัญญานะฮะจาก EP ที่แล้วที่ผมแจ้งไว้ว่า วันนี้ผมจะ EP นี้จะเอาเงินทุนมาเยอะนะฮะท่านผู้ชมก็เอามาห้าหมื่นนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้ ไปดูเบ็ดต่ำสุดนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เบ็ดต่ำสุด 1 บาทนะครับสูงสุดก็ประมาณ 400 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเน้นซื้อฟีเจอร์นะะซื้อฟีเจอร์ไปรัวๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็ วันนี้เอาเงินทุนมาเยอะนะฮะ ก็มาซื้อฟีเจอร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดีกว่านะฮะ แต่ถ้าผมบวก บวกเท่าที่คิดว่าผมพอแล้วนะฮะ ก็ก็ผมก็จะเลิกนะฮะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าเกมสล็อตอย่างที่ทราบกันนะฮะ ก็เป็นเกม ที่แบบไม่ควรจมอยู่กับเขานะฮะ ได้ก็ต้องรีบถอนนะครับ ยิ่งถ้าไปจมอยู่งั้นนี่ ก็ต้องบอกง่ายๆนะฮะ ถ้าบอกว่าโลภมากเนี่ยก็อาจจะลาบหายได้นะฮะ อาจจะหมดได้นะครับ ผม ก็ ฝากเตือนท่านผู้ชมด้วยนะเล่นอย่างมีสตินะครับ คูณสามนะฮะช็อตนี้ อ่ะคูณห้าเข้าไปแล้วนะเจมาอีก คูณขึ้นไปอีกเป็นเจ็ดนะแล้วคูณเข้าไปอีก เท่าไหร่ครับเป็นเก้าแล้วอ้าวมีคูณเข้าไปอีกอ่ะคูณเข้าไปเรื่อย ๆ เลยนะฮะคูณเข้าไปอีกนะครับเออแปดปดบาทช็อตนี้ คูณเข้าไปอีก เออ คูณไปอีกไหมมีอีกไหม ะคุณปุ้มไปอีกนะท่านผู้ชมวายมาอีกโอ้โห แต่พอวายลงมานะพอมีวายแล้วไม่คอมโบต่อนะเสียดายนะคูณิบเจ็ดเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมเหลืออีกสี่ดอกนะท่านผู้ชมกับการหมุนโอเคคูณ็ดก็ห้้ารอยสสี่ิบสี่นี่ครับ โอ้โหสิบแถวสามไม่มานะฮะไม่งั้นแล้วก็ ยังไงเออ บวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะฮะ ฟีสปินบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะฮะ อ่ะลุ้นกันไปนะฮะลุ้นกันไปนะฮะทุกผู้ชมดอกสุดท้าย ยังไง โอ้โหเงียบกิบ โอ้ย อย่างนี้ก็ขาดทุนอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะ ไป ซ้ำไหมไม่ซ้ำดีกว่าผมขอซื้อ เพิ่มเบ็ดแล้วก็ซื้อไปเลยนะ มนี้ได้ 3 ได้ 8 หมุนนะฮะฟรีเป็นแต่ว่าได้ตัวตัวคูณเพิ่มมาเป็นคูณสามนะเอาช็อตนี้เท่าไหร่สิบห้าคูณสี่เข้าไปแล้วนะฮะ โอเคคูณเจ็ดเข้าไปสิบโอ้โหสวยๆเลยนะช็อตนี้ร้อยสี่สิบบาทขอบทองเปลี่ยนเป็นไวช็อตนี้พันห้าโอ้มาแล้วนะท่านผู้ชม ลืออีกห้าหมุนสุดท้ายนะฮะ เจหมุนขึ้นไปอีกสามเป็นสิบหกสองหมุนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชม ผมใส่จะเกลือนะฮะ โอเคมาต่อนะฮะร้อยเก้าสิบบาท คูณ22มาแล้วนะฮะ เหลืออีกหนึ่งหมุนนะฮะเหลืออีกดอกเดียวเท่านั้น ดอกสุดท้าย ดอกนี้มีเจเข้ามาช่วยก็ 825 แล้วมีคอมโบหลายต่อก็่ามีนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โห2,250 นะฮะ มีเจต่ออีกโอ้โหเอาแล้วยังได้ซีสปินหมุนบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะฮะ เออ ได้กำไรบ้างหน่อยนะฮะตอนนี้ ดอกสุดท้าย เจเออหกร้อยยี่สิบแถวสามมาไหม ไม่มานะฮะ โอเคครับ โอเคครับท่านผู้ชม ผมขออนุญาตไปที่เบ็ดสูงๆบ้างนะฮะสี่ร้อยบ้างแล้วอุ้ยสี่ร้อยสามหมื่นเลยเหรอสองร้อยก่อนเลยเหรอฮะหมื่นห้าสองร้อยก่อนนะฮะ เฮ้ยโห แต่คูณ4นะฮะหกหมุนนะฮะ แต่ว่า มีคูณ4นะฮะ คูณเพิ่มไปทีละ4นะฮะท่านผู้ชม อ่า เออยังไงครับ บวกบวกเพิ่มไป เออเป็นห้าโอ้เกมนี้จะลุเกมนี้จะจะล่วงไหมฮะเกมนี้จะล่วงไหมฮะท่านผู้ชม เกมนี้จะล่วงไหมฮะ โอ้โห เหลืออีกดอก สุดท้ายน่าจะล่วงนะฮะท่านผู้ชมนะ ดอกนี้ผมน่าจะโดนนะฮะ สุดท้ายแล้วนะครับ เจเคนะฮะ โอ้โหล่วงนะฮะเกมนี้ ซื้อไปหมื่นห้าได้ ได้คืนมาพันห้านะฮะ โอ้โหเอาไอเดียหัวร้อนแล้วนะขอสามหมื่นเลยว่ะ ขอสามหมื่นบ้างนะฮะ ได้มาสิบหมุนนะฮะแต่ว่าตัวตัวคูณเพิ่มไปทีละสองนะมาช็อตแรกก็ว้าวแดกเลยนะช็อตสองยังมีนะยังมีเคมาสิบมาเออคูณห้าเข้าไปแล้วโอ้ช็อตเกมนี้ซื้อไปสามหมื่นนะท่านผู้ชมโอ้ยมาแล้วแปดพันเกมนี้ซื้อไปเยอะนะฮะผมขอหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ ขอหน่อยนะครับ เจเคมาต่อ โอ้ยช็อตนี้ฮะมันเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมโอ้ถ้าคิวมาต่อแถวแรกนะฮะ ดูเรื่อง บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะสิบแล้วก็เอ เต็มกระดานนี้หมื่นสี่ห้าร้อยยี่สิบวายลงมา โอ้โหแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าจะตามทุนคืนได้แล้วนะฮะ เหลืออีก 4 ดอกนะฮะ โอ้โห อีก 4 ดอกนะฮะ ท่านผู้ชม 2 ดอกนะฮะสดอกสุดท้าย อ่าบวกเพิ่มมา 1 เป็น 3 นะฮะเฮ้ย ขอหน่อยดิขอให้ผมได้กำไรหน่อยก็ยังดีนะฮะ เออ ขอให้ได้กำไรหน่อยก็ยังดีนะฮะ ไปต่อนะฮะท่านผู้ชมพันแปดอีกพันแปด ดอกสุดท้ายขอจำๆหน่อยนะฮะโหเงียบกริบโอเคครับเนี่ยอย่างน้อยยังได้กำไร2,000นะ แต่ว่าโดยรวมแล้วเรายังเสียอยู่หมื่นหนึ่งนะฮะท่านผู้ชม แต่ผมไม่มีการยอมแพ้อยู่แล้วเราจะไปต่อนะฮะท่านผู้ชมนะ เราจะไปต่อนะครับ โอ้โห ตอนนี้ได้7หมุนนะฮะกับตัวคูณเพิ่มไปทีละ3นะครับผม เจมาครับ แถวแรก แถว2แถว3มานะฮะ คูสี่แล้วนะครับ ขอแหลม ๆ เลย ซื้อไปแพงเว้ยเออ เออช็อตนี้พันหกแปดสิบมีตัวต่อไหมไม่มีนะฮะ โอ้ยคิวกระสิบช็อตนี้พันสอง ขอตัวแพงๆหน่อยนะฮะ เออช็อตนี้หมื่นห้าหกร้อยไวบวกเพิ่มมาอีกสองแล้วหมื่นสามนะฮะท่านผู้ชม อย่างนี้แหละ ค่อยหน้า ยิ้มหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ อย่างนี้แหละ ค่อยหน้ายิ้มหน่อยนะฮะเออสามหมุนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมสามหมุนสองหมุนแล้วนะโหยังไง ยังไงเงียบกริบหื ก็ยังได้กำไรมานิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะท่านผู้ชมยังตามทุนเราอยู่อีกประมาณ4ี่ห้าพันนะฮะ ขออีกสามหมื่นโอ้ยตอนนี้สแกตเตอร์เข้ามา 5 ตัวนะฮะท่านผู้ชมมาลุ้นกันดีกว่าว่ายังไง ได้หมุนเยอะนะฮะ แต่ว่าคูณเพิ่มไปทีละสองนะครับ ก็ไปลองดูนะฮะ จะล่วงเปล่านะฮะคิวเออ ขอแหลมแหลมหน่อยนะฮะ ขอแหลมแหลมหน่อย ขอแหลมแหลมหน่อยถุงเงินหกร้อยบาท เออช็อตนี้เท่าไหร่หมื่นแปดนะฮะท่านผู้ชม เออ ขอหน่อยนะฮะ ขอแจมแจมหน่อย หมูเพิ่มมาอีกหนึ่งนะเป็นเจ็ด เจช็อตนี้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งนะฮะท่านผู้ชม อย่างนี้ผมก็ได้กำไรแล้วแหละครับเหลืออีกหกดอกนะฮะน่าจะรู้เรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ รู้เรื่องนะครับ เออดูเอเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยหมื่นสองสี่ร้อยแปดสิบบาท โอ้โห เอาครับเอาครับ าบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นห้านะัะท่านผู้ชมคูณสิบห้าไปแล้วตอนนี้ ขอแหลมๆหน่อย โอเค เท่าไหร่ อีกหมื่นแปดร้อยนะฮะท่านผู้ชม หวานเจี๊ยบนะฮะ ตอนนี้หวานเจี๊ยบเลยนะฮะ อีกสามดอกสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมสิบโอ้โหสิบ อย่างนี้อีกห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอาวะเอาวะ สองหมื่นสุดท้ายนะขอแหลมๆหน่อยนะฮะช็อตนี้เท่าไหร่หมื่นหกร้อยสี่สิบโอ้ยดอกสุดท้ายขอแหลมๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีนะ ไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะ เออ วันนี้เอาเงินทุนมาหมดห้าหมื่นนะครับ ตอนนี้บวกไปหมดแปดหมื่นหกร้อยสามอ่าแปดหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งบาทนะก็ถือว่าได้กำไรมาประมาณสามหมื่นหกนะฮะท่านผู้ชมก็ อย่างที่ผมเรียนไว้หลายๆ คลิปนะฮะแจ้งไว้หลายๆคลิปที่ผ่านมานะก็คือว่าเกมสล็อตเนี่ยเราเล่นได้เราควรพอนะครับท่านผู้ชมเล่นอย่างมีสตินะฮะเล่นอย่างที่เราแบบไหวสะดวกนะไม่เป็นภาระให้ใครนะครับผมก็อย่างผมเนี่ยบวกสามหมื่นกว่าผมก็พอแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมเงินทุนมาเยอะไงก็ถือว่าบวกโอเคอยู่นะครับ ก็พอดีกว่านะครับยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมนะฮะและอยาก ครอยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะฮะท่านผู้ชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะ แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะฮะ วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ